การใช้ Google Drawing Google Drawing เป็นโปรแกรมประยุกต์แบบออนไลน์ของ Google โดยทำงานคล้ายกับโปรแกรม Paint ที่เราสามารถเขียนวาดภาพหรือแสดงภาพต่างๆ ได้ค่ะ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่อง ซึ่งภาพที่จะได้รับสามารถสร้าง แก้ไข และถูกจัดเก็บแบบออนไลน์ อีกทั้งสามารถเข้าถึงไฟล์งานได้ จากการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ได้ตลอดเวลาจากที่ไหนก็ได้ค่ะ การจัดเก็บงานได้อย่างปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google บันทึกส่งออกไฟล์ได้หลายแบบ และยังสามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้ทันทีแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะ การสร้าง Google Drawing สามารถทำการสร้างได้ใน Google Drive ค่ะ โดยผู้ใช้จะต้องเป็นสมาชิกในระบบก่อน โดยใช้บัญชีของ Gmail จากนั้นเข้าสู่ Google เลือก Google Icon เลือก My Drive More และก็ Google Drawing ค่ะ โดยจะปรากฏหน้าต่างการวาด โดยมีลักษณะคล้ายกับ Paint สามารถตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ Untitled Drawing หรือเลือกเมนูไฟล์แล้วเลือกที่ Rename ค่ะ เมนูคำสั่งต่างๆ ใน Google Drawing ไฟล์สำหรับจัดการกับไฟล์รูปวาดที่กำลังใช้งานอยู่ค่ะ เช่น การตั้งค่าการใช้งานร่วมกัน การสร้างรูปวาดใหม่ เปิดไฟล์รูปภาพวาดที่มีอยู่แล้ว และการเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปวาด การทำสำเนาไฟล์รูปวาด เปลี่ยนภาษา การดาวน์โหลดไฟล์รูปวาด การนำไฟล์รูปวาดขึ้นเว็บ การพิมพ์รูปวาดออกทางเครื่องพิมพ์ค่ะ Edit สำหรับแก้ไขรูปวาด เช่น การยกเลิกการทำงานล่าสุด การตัด คัดลอก วาง View สำหรับเปลี่ยนมุมมอง เช่น การเลือกขนาดมุมมอง การย่อขยายมุมมอง การดูรูปวาดแบบเต็มจอ การกำหนดให้รูปวาด แนบไปกับเส้นกริด หรือเส้นไกด์ค่ะ Insert สำหรับแทรกกล่องข้อความ รูปภาพ การเชื่อมโยง ข้อความสินลายเส้นต่างๆ รูปทรงอัตโนมัติต่างๆ กล่องแสดงความคิดเห็นเข้าไปในเอกสารค่ะ Format ใช้สำหรับจัดรูปแบบตัวอักษรค่ะ เช่นจัดตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เปลี่ยนสีพื้นหลังเอกสารรูปวาด การเปลี่ยนรูปทรงอัตโนมัติ การเปลี่ยนรูปแบบเส้นตรง การเปลี่ยนขนาดหัวลูกศรค่ะ arrange การจัดเรียงรูปวาดแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน เช่นนำรูปภาพชิ้นแรกซ้อนไว้ด้านหลังของชิ้นที่สอง การจัดเรียงให้เสมอกันแนวนอนและแนวตั้ง จัดกึ่งกลางเอกสาร การหมุน การจัดกลุ่ม การแตกกลุ่มค่ะ Tools สำหรับให้โปรแกรมช่วยค้นหาสิ่งที่ตรงกับคีย์เวิร์ด ที่ผู้ใช้ใส่เข้าไป เช่นรูปภาพหรือเว็บไซต์ค่ะ สำหรับนำมาแทรกไว้ในเอกสารรูปวาดค่ะ Help สำหรับเรียกดูความช่วยเหลือต่างๆ ได้ค่ะ อีกฝั่งหนึ่งจะมี Comments สำหรับเรียกดูความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์มองเห็น และแก้ไขไฟล์รูปภาพนั้น ๆ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่า จะให้แจ้งเตือนทางอีเมล เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็นต่อไฟล์รูปภาพนี้หรือไม่ค่ะ การแชร์เป็นการกำหนดการแบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ โปรแกรมจะแสดงสิทธิการมองเห็น และสิทธิการแก้ไขไฟล์รูปภาพนั้นๆ และเมื่อกดปุ่ม ผู้ใช้จะสามารถกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้ใคร มีสิทธิ์เข้ามาใช้งานไฟล์นั้นๆได้อย่างไรบ้างค่ะ เครื่องมือต่างๆของ Google Drawing มีดังนี้ค่ะ มีเครื่องมือสำหรับวาดเส้นต่างๆ เครื่องมือสร้างรูปร่างต่างๆ ได้หลากหลาย สามารถแทรกข้อความได้จากเครื่องมือ textbox ค่ะ สามารถแทรกรูปภาพเข้ามาได้ด้วยนะคะ หรือจะใส่คำบรรยาย คลิกที่ภาพที่ต้องการบรรยาย แล้วคลิกเลือกที่เมนู add comment จากนั้นถ้าเรากดที่ภาพที่ใส่ข้อความไว้ ก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ การบันทึกไฟล์ภาพ สามารถปิดไฟล์งานโดยไม่ต้องทำการเซฟได้เลยค่ะ แต่ไฟล์จะถูกจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว และสามารถเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ได้หลายรูปแบบ โดยเลือกที่เมนูไฟล์ เลือก Download as งานทั้งหมดที่สร้างขึ้น ก็จะอยู่ใน My Drive ของเรานั่นเองค่ะ สามารถดูและแก้ไขได้ตลอดเวลาเลยค่ะ